thank you อันดับแรกเรามาพูดถึงโทนก่อนนะครับ โทนก็คือวรรณยุกต์นั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดจากหลายปัจจัยนะครับ จริงๆ แล้วเนี่ยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความตึงของเส้นเสียงนะครับ vocal folds ถ้าสายเสียงหรือเส้นเสียงเนี่ยยืดหรือตุงตึงนะฮะ โทนเสียงก็จะสูงขึ้น โทนเสียงสามารถใช้สัญลักษณ์แทนที่เรียกว่า tonomarks ประกอบด้วยเครื่องหมายต่างๆนะครับ ตามที่เห็นดังนี้นะครับ อันแรกนะครับเขาเรียกว่ามิดโทนหรือว่าเสียงสามัญจะใช้เครื่องหมายมิดโทนบาร์ก็เหมือนกับขีดตรงๆ ไว้ข้างบนนะครับ เล็กๆ หรืออาจจะไม่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆก็ได้นะสำหรับมิดโทนต่อไปเป็นโลโทนโลโทนก็คือเสียงเอกนั่นเองนะครับ เสียงเอกนี้ก็จะใช้เครื่องหมาย graph accent ดังที่เห็นในภาพนี้นะครับ ถัดจากนั้นก็จะเป็น falling tone ก็คือเสียงโท จะใช้เครื่องหมาย circumflex เครื่องหมาย circumflex ต่อไปก็เป็น high tone นะ high tone ก็คือเสียงตรี อันนี้ก็จะใช้เครื่องหมาย acute accent นะ acute accent เสียง rising tone rising tone ก็คืออืมอย่างนี้นะฮะ คือเสียงจตวาก็จะใช้เครื่องหมาย wedge เหมือนกับตัว v นะครับ เครื่องหมาย wedge นะครับ ครับแล้วก็โทนเสียงเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนความหมายของคำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทยและภาษาจีน ซึ่งเขาเรียกภาษาสองภาษานี้ว่าเป็น tonal languages เพราะเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ และแต่ละวรรณยุกต์ก็สามารถเปลี่ยนความหมายของคำนั้นๆได้ด้วยนะครับ เรามาดูตัวอย่างของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกันสิครับว่า เมื่อเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์แล้วทำให้คำคำนั้นเนี่ยเปลี่ยนความหมายอย่างไรบ้าง มาดูเสียงแรกนะครับ ซึ่งเป็นเสียงสามัญคือคำว่านานอหนูสระอาเนี่ยนะฮะความหมายแรกก็คือเป็นนาข้าวใช่ไหมครับนา ภาษาอังกฤษคือ rice field นั่นเอง rice paddy พอเติมเสียงวรรณยุกต์เอกเข้าไปกลายเป็นเสียงนาจากนาเป็นนาเห็นไหมครับ ความหมายก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วจะมีความหมายเป็นเหมือนกับผลไม้ว่าน้อยนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วพอเพิ่มเสียงตรีเข้าไปนะเป็นนาก็หมายถึงคุณนานะครับ พอเติมเสียงจัตวาเข้าไปก็จะเป็นเสียงหนาก็หมายถึงความหนาของสิ่งของนี้เป็นต้นนะครับ ครับและนอกจากนี้นะครับ โทนเสียงเนี่ยสามารถสื่อความหมายของข้อมูลที่หลากหลาย เช่นสามารถบอกได้ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงตามปกติถ้าโทนเสียงต่ำเนี่ยโดยทั่วไปจะโทนผู้ชายจะโทนเสียงต่ำแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโทนเสียงก็จะสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นอกจากนี้โทนเนี่ยสามารถแบ่งบอกอายุได้นะ เช่นเดียวกันคนแก่ก็จะเสียงต่ำอ๋ออย่างนี้นะฮะนะเด็กๆ ก็จะเสียงอ้าเสียงแหลมๆนะครับ และโทนยังสามารถบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดได้ด้วยไม่ว่าจะเศร้า หรือว่ามีความสุข หรือแม้กระทั่งโกรธ เช่นคำว่า go ในภาษาอังกฤษ ปกติพูดว่า go ก็ธรรมดา แต่ถ้าโมโหโทนเสียงสูงขึ้น เราก็จะรู้ว่าคนนี้พูดคำว่าโกรมีความรู้สึกว่าโกรธ หรือว่ามีอารมณ์ปกติ ตัวอย่างเช่นว่า go อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับ นอกจากเรื่องโทนแล้วซึ่งเป็น supra segmental phonemes เนี่ยนะครับ ก็ยังมีเรื่องที่ 2 ที่สำคัญและสามารถทำให้เจ้าของภาษาเข้าใจยิ่งขึ้น ถ้าเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง นั่นก็ได้แก่การเน้นเสียงหนักเบาหรือ stress นั่นเอง นะครับ stress ถือเป็นการลงเสียงหนักเบาบนพยางใดพยางหนึ่ง ระหว่างพยางในคำนั้นๆนะครับสาเหตุที่ stress เป็นโฟนีม เพราะอะไรครับ ก็เพราะว่า stress สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของคำคำนั้นๆ ได้เช่นกัน เช่นคำว่า c o n c e r t คำนี้นะครับ ถ้าออกเสียง stress หรือว่าเน้นพยางตรงพยางหน้า เราจะออกเสียงเป็น concert concert คำนี้จะมีความหมายเป็นคำนามนะครับ หมายถึงการแสดงคอนเสิร์ต แต่ถ้าออกเสียงเป็น concert concert คำนี้เรา stress ตรงพยางหลัง คำนี้จะเป็น verb นะครับ จะเป็นคำกริยาจากนามกลายเป็นกริยา เพียงแต่เพียงแค่เรา stress หรือว่าเน้นพยางหน้ากับพยางหลังเท่านั้นเองนะครับ นะฮะดังนั้น concert อันนี้ก็หมายถึงการออกคอนเสิร์ตหรือหรือแสดงคอนเสิร์ตนั่นเองนะเป็น verb ไปเลยนะครับ พอเป็นเช่นนี้นะครับ ผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ก็จะมานั่งงงว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าศัพท์แต่ละตัวนั้น จะลงเสียงหนักเบาหรือ stress ตรงพยางค์ไหน แน่นอนครับ ก็จะมีกฎให้ผู้เรียนได้ท่องจำกัน และพยายามจำกันนะะว่า แต่ละคำคำไหนควรจะเน้นพยางหน้าพยางหลัง หรือพยางท้ายพยางกลางอะไรเงี้ยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับ อยากจะแนะนำว่าการฝึกพูดแล้วก็ฟัง แล้วก็สังเกตบ่อยๆเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะต้องมานั่งจำกฎกันเป็นข้อๆไปนะครับครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ เพื่อความเข้าใจนะเริ่มในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ เราก็จะต้องมาดูกฎการลงเสียงหนักเบาหรือสเตรสกันก่อนนะครับ กฎข้อที่ 1 เขาบอกว่าประมาณร้อยละเจ็ดสิบของคำที่สองพยางคำที่มีสองพยางเนี่ยนะครับ จะลงสเตรสตรงพยางแรก นะร้อยละเจ็ดสิบหมายถึงร้อยคำในเจ็ดสิบคำเนี่ยจะลงตรงพยางแรก อย่างเช่นคำว่า never never breakfast breakfast salad salad sandwich, sandwich. So far, so far. Monday, Monday. Pencil, pencil. Doctor, doctor. Package, package. Dinner, dinner. Garden, garden. Yellow, yellow. Spanish, Spanish listen listen dentist dentist sweater sweater อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับ แลวกฎข้อที่ 2 นะครับ เขาบอกว่ามีคำจำนวนหนึ่งที่สามารถเป็นได้ทั้ง noun และ verb หาก stress ต่างกันนะครับ คือลัง stress ต่างที่กันเนี่ย เช่น ถ้าเป็นคำนามจะ stress ตรงพยางค์แรก แต่ถ้าเป็นกริยา จะ stress หรือเน้นตรงพยางค์ที่ 2 เช่นคำต่อไปนี้นะครับ ดูนะครับคือคำว่า present present อันนี้เป็นคำนาม แต่ถ้าออกเสียงว่า present present เป็นพยางค์ที่ 2 อันนี้ก็จะแปลว่านำเสนอนะครับ อีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า project project เป็น noun และถ้าเป็น verb ก็จะเป็น project project อันนี้ก็จะเป็น verb อีกคำหนึ่งที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่เองนะครับคือคำว่า concert concert เป็น noun แล้วก็ถ้าเป็น verb ก็จะเป็น concert concert คำต่อไปนะครับ conduct conduct ถ้า verb ก็จะเป็น conduct conduct อีกคำนะฮะสุดท้ายคือคำว่า contest contest ถ้าเป็น verb ก็จะเป็น contest contest จะเน้นตรงพยางค์หลังนะครับ ต่อไปเป็นกฎข้อที่ 3 นะครับ เรียกว่า polysyllabic words หรือคำที่มีหลายพยางค์นั่นก็คือ 3-4 พยางค์ก็ว่ากันไปนะครับ โดยเฉพาะคำหลายพยางค์ที่ลงท้ายด้วย al นะคือสะกดออกมามีตัว al ลงท้าย หรือไม่ก็ลงท้ายด้วย ate B L E L L Y L A R M E N T หรือลงท้ายด้วยตัว Y T Y F Y I Z E หรือว่า I S E คำพวกนี้จะเน้นเสียงหนักหรือ stress ตรงที่พยางค์ที่ 3 โดยนับจากท้ายคำนะฮะหนึ่งสอสามก็ลง stress ตรงนี้นะพยางค์พยางค์ที่ 3 ย้อนหลัง นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับ ดูไปด้วยแล้วก็ลองออกเสียงตามกันนะครับ คำแรกนะครับ chemical chemical สังเกตนะฮะ มี 3 พยางค์ chemical ก็นับ 1 2 3 พยางค์ที่เราจะ stress ก็คือพยางค์ที่ 3 นับจากข้างหลังนะก็คือเคตรงนี้เองนะครับ chemical คำต่อไปนะครับ economical economical ลงที่นี่ no นะครับ ก็เป็นพยางค์ที่ 3 นับจากหลังเหมือนกัน historical, historical, lexical, lexical, original, original, political, political, practical, practical, theoretical, theoretical, national, national, suitable, suitable, reliable, reliable, possible, possible, occasionally, occasionally, naturally, naturally, individually, individually, management, management, government, government, development, development, popular, popular seminar seminar economy economy biology biology philosophy philosophy history history humidity humidity photography photography associate associate, illustrate, illustrate, fortunate, fortunate, satisfy, satisfy, personify, personify, criticize, criticize, monopolize monopolize อย่างนี้เป็นต้นนะครับ